สวัสดีครับ พบกับรายการสีเก้งทอยนะครับ วันนี้ก็มาเปิดจักรวาลของซีรีส์ของกันกันดั้มวิงนะ ตัวนี้เอ่อจากการหาข้อมูลนะครับ ชื่อเฉินลอง นะครับ เป็นกันดั้มนะสายพันธุ์จีนนะแต่เป็นของบันไดนะ ของบันไดนะ นี่ก็เป็นลักษณะนะครับ ก็มีหน้าอกนะ คือคล้ายๆ นักรบชาวจีนนะครับ แล้วก็มีมือที่ผมคิดว่าคล้ายมังกรแล้วก็พร้อมมีหอกโล่ด้วยโอ้โหอาวุธอะไรจะเยอะขนาดนี้นะครับ คนขับเนี่ยเขาบอกว่าอายุ 15 ปีนะตัวนี้กันดั้มถ้าเกิดตามข้อมูลในมังงะนะครับ ตัวนี้เป็นมาจากมังงะนะจากถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเอเลดเวลนะครับเอเลดเวลนั่นแหละเขาบอกว่าความสูงอยู่ที่ 16.4 เมตรนะ น้ำหนักน้ำหนักอยู่ที่ 7.4 ตันนะครับ อาวุธก็มีอาวุธหลากหลายเลยนะ โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับ คนขับให้ท้ายอายุเท่าไหร่เอ่ย อายุ 15 ปี นะครับ โอ้โห โคตรเด็กเลยนะครับ ตอนอายุ 15 ปีทำอะไรกันอยู่เรา นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบบล็อกอาร์ตกล่องตัวนี้เป็นมาสเตอร์เกตนะครับ MG นั่นเองนะ นี่นะครับ รายละเอียด อ่ะด้านข้างให้ดูหน่อย ก็จะมีประกบกับรูปแบบของทีวีซีรีส์นะครับ แต่ตัวนี้ผมหาข้อมูลเขาบอกว่าเป็นมังงะนะ อันนี้ก็คือรูปครบทีมนะ กันดั้มราคาน่าจะประมาณไม่เกิน 1,500 บาทนะครับ ก็ลองใครเป็นแฟนกันดั้มก็ลองไปหาดูนะให้ครบ คนขับเนี่ยอายุแค่ 15 ปีเองเป็นชาวจีนนะครับโอ้โหชื่ออูเฟย จางอูเฟยนะครับ หรือว่ามาสเตอร์จางนะ โอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกกล่อง ผมแกะมาละที่เราจะได้ก็มีคู่มือนะครับนี่คู่มือโคตรเท่เลยนะกันดั้มชื่อฉินลองกันดั้มนะครับ เปิดมาหน้าแรกก็จะมีเออเหมือนทีมของเขาอะนะ จากทีวีซีรีส์แล้วก็ เอลิทเวลก็จะเป็นลักษณะของมังงะนะครับ ก็จะมีความรูปแบบแตกต่างกันสองตัวก็แตกต่างกันนะครับ เจ้าอูเฟยเนี่ยจางอูเฟยเนี่ยในทีวีจะรูปลักษณ์เป็นอย่างนี้ออกจีนๆหน่อยใช่ไหมแต่เอลิทเวลก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าชื่อผิดขออภัยนะ ไม่เคยดูนะครับของผมนี่นะครับก็จะเป็นคู่มือมีการต่อประกอบ แล้วก็มีการเล่าเรื่องมีพลังที่ใช้ นะครับ แล้วก็แอคชั่นเบรดแล้วก็พร้อมกับป้ายยาให้เราอีก2ตัว ตัวนี้ผมรีวิวไปแล้ว วันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะครับ โอ้โห แค่ดูแค่นี้ก็เทเแล้วพาร์ทครึ่งหลังก็จะเป็นการประกอบดีเทลนะครับ ชิ้นส่วนไม่ต้องห่วงเลย หลายชิ้นอยู่แล้วถ้าเป็นมาสเตอร์เกต หลังสุดก็จะเป็นการติดดีคอนะครับ แล้วก็เพนติ้งก็คือสีกับเพนนักบินจางอู่เฟยนะ โอเค เดี๋ยวมาดูตัวตนจริงๆของเขากันเลยดีกว่าว่าเจ้ากระดั้มเฉินลองหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็คือกระดั้มเฉินลองนะสเกลมาสเตอร์เกรดนะครับสเกล1ต่อร้อยนั่นเองนะก็สูงประมาณ 20 เซนนะครับ นี่นะครับโอ้โหผมก็ติดดีคอน่าจะครบนะนะ อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับ รวมถึงแบ็คแพ็คหลังนะ ตัวนี้จะดูเรียบๆแต่อาวุธเยอะนะครับแล้วก็จะมีฟิกเกอร์ ที่ผมไม่ได้เพ้นนะทำไมถึงไม่ได้เพ้นดูสิ นี่ก็คือ จางอูเฟยนะครับ ดูโอ้โหนะเล็กเหลือเกินนะครับ นี่ก็คือจางอูเฟยนะผู้ขับนะครับ หรือว่ามัตเตอร์จางนะมัตเตอร์โอเค นี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันเลยดีกว่านะขอขยับก่อนนะครับอ่าลักษณะหน้าของกันดั้มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มีเขาแยกออกมาเป็นสีเขาเลยนะ หน้าก็จะเป็นสีแดง ตาจะเป็นตา เอ่อ น่าจะเป็นแผ่นสติกเกอร์ สะท้อนแสงนะครับนะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นรูเป็นห่วงเออ ผมไม่รู้ว่าเอาไว้ติดอะไร ส่วนหน้าอกเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับ มันเปิดได้ไหมเนี่ย ตอนประกอบก็ลืมนะ มันน่าจะเปิดได้นะ แต่ผมก็ลืมวิธีนะครับ ตรงวิงเอ่อไหลกันดั้มนะครับ ก็จะสามารถหมุนได้ นี่นี่นะงานบันไดหายห่วงเลยแน่นทุกอย่าง รู้จะแน่นไปไหน นี่นะครับ หมุนได้ ตรงนี้ก็มีโล่นะโล่ตัวนี้ก็เท่มากนะครับ นี่ พร้อมมีอะไรอะ S A O G X X X ไม่แน่ใจมันคืออะไรนะนี่นะครับ แล้วก็จะมีหอกหอกก็สามารถถอดออกมาได้นะ นี่เดี๋ยวถอดออกมาให้ดู แน่นนะครับ ไม่เคยไม่เคยขยับเลยอะซื้อมาประกอบเสร็จปุ๊บนี่นะครับ ก็จะมีเป็นพาร์ทใสตรงนี้ รายละเอียด โอเคเลยนะ พร้อมหมัดมังกรนะครับ หมัดมังกรตัวนี้ หมัดมันโคตรเท่เลย ก็จะสามารถขยับได้เหมือนเอาไว้กัดขย่าบุตรอะไรแบบนี้นะ นี่นะครับ นี่นะออกมาเป็นเหมือนหน้ามังกรเลยนะครับ ก็สามารถถอดออกจากแขนได้ เดี๋ยวผมถอดออก แน่นหรือเกินนี่นะครับ นี่นะ เท่นะเป็นเหมือนหน้ามังกรนะครับ นี่นะเหมือนฟัน มังกร ไม่รู้ตรงไหนฟันนี่นะครับ ก็ขยับได้ก็เป็นเหมือนพลังในการเอาไว้ต่อสู้ คือทั้งประชิดตัวแล้วก็ระยะหอกนะครับ แล้วก็มีโล่ป้องกันนี่โล่นะครับ ช่วงเอวนี่ก็บิดได้ประมาณ นึงนะเพราะว่ามันจะติดกับไอ้ตัวด้านหลังกระโปรงหลังนะครับ นี่นะครับหุุนได้ประมาณนึงตัวนี้เท่นะ คือทั้งทีมของกันดั้มบิงอ่ะเท่ทุกตัวเลยนะ นี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของผมเรียกกระโปรงแล้วกันเนาะกระโปรงกระบังนะนี่นะครับก็จะสามารถยกขาได้ ก็ขาไม่ตกเพราะว่าระบบ PC ข้างในเนี่ยมันยังดีอยู่นี่นะครับยืดหัวเข่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะ ตัวนี้เกรดก็ยังเก็บไม่ดีนะนี่เห็นไหมยังเก็บไม่ดีฝีมือตอนนั้นยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซื้อมาช่วงแรก ๆ เล่นแรกๆนะคือพอต่อไปเยอะๆแล้วมันจะรู้เหลี่ยมรู้อะไรนะ ก็เป็นการรักษาเลเวลของเราไปนะครับนี่เป็นช่วงข้อเท้านะครับ เอกลักษณ์ก็เนี่ยผมก็ตัดเส้นนิดหน่อย ตัดเส้นก็คือการเอาสีดำมาลงในร่องที่เป็นลายของกันดั้มนะครับ ถ้าเกิดการเดินลายก็คือการเขียนลายขึ้นมาใหม่ ก็จะเพิ่มมิติให้การพาของคุณนะนี่ก็เป็นเล็กๆ น้อยๆนะครับ นี่ก็เป็นภาพคร่าวๆ โดยรวมนะ ของเจ้าเฉินลองกันดั้มนะครับจากอู่เุยมาสเตอร์นะในกันซีรีส์ของกันดั้มบิงนะครับผมก็ไม่เคยดูซีรีส์นี้นะ กันดั้มวิงไม่เคยดูนะครับรู้จักแค่ว่ามันชื่อกันดั้มวิงตัวพระเอกแค่นั้นนะครับ นี่นะสำหรับแฟนๆกันดั้มเนี่ยก็คงมีข้อมูลอยู่แล้วล่ะ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจากกันดั้มบิวไฟเตอร์บิวไดเวอร์อะไรพวกเนี้ยก็เอาโมตัวตัวเนี้ยเอามาดัดแปลงทำในรูปแบบพูดง่ายก็ย้อมขายนั่นเองเพื่อมาทำเรื่องราวใหม่นะครับจุดขยับโอเคเลยนะ ผมชอบดีคือมันมันต่อไม่ยากนะตัวเนี้ยแล้วก็มันไม่มีอ่อนแรง นะครับ เนื่องจากผมอาจจะไม่ค่อยขยับด้วย แล้วก็การเก็บรักษาด้วยนะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะ แต่ถ้าเกิดขยับบ่อยๆมันก็ต้องมีความสึกหลอแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะหมุนให้ดูหนึ่งรอบนะ สูงก็สูง น่าจะถึงประมาณ 20เซนติเมตรนะ ถ้าจะไม่ผิดนะเห็นไหมเดือยังมีอยู่เลย เพราะว่าผมเอาใส่บนฐานนะครับ มีฐานนะ คือให้มันยืนครบ 5 ตัวนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวร้ายอีก แต่ เดี๋ยวขอรีวิวพระเอกอาทิตย์ละตัวนะครับ ตัวนี้ก็เฉินลองกันดั้มที่ไม่เบา อ่ะโอเค วันนี้ก็ลาไปก่อนกับตัวนี้นะครับโคตรเท่นี่จะลองกันดั้มให้ดู รายละเอียดคร่าวๆใกล้ๆนะ นี่นะครับรายละเอียดถือว่าใครที่กำลังเลงเลที่จะเล่นกันพาวเนี่ย มาลองเล่นกันดูนะคุ้มค่าแน่นอน เล่นของแท้ด้วยยิ่งดีนะครับ อ่าโอเควันนี้รายการซิกเก้งทอยก็ลาไปก่อน อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยให้มันดังกุ้งกริ้งกุ้งกิ้งจะได้ติดตามกันนะครับ จะได้อัปเดตข่าวสารใหม่ๆคลิปมีลงทุกวันนะ แล้วก็ทำเองได้ไบซิกเก้งทอยก็ทำไดโอลาม่าใครที่ชอบชื่นชอบไดโอลาม่าก็ติดตามได้นะครับ ช่องนี้มีหลากหลายคอนเทนต์นะครับ เพื่อให้เพื่อนๆจะได้รับชมต่างๆ เยอะมากมาย วันนี้ลาไปก่อนกับเฉินลองกันดั้มนะครับ สวัสดีครับ ฝากกดติดตาม ตรงนี้ช่องสีเก้งถอยด้วยนะครับ